พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สวทช พัฒนาคนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน คนคือทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในทุกกลไกการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมครับ ดังนั้นการผลิตฝึกฝน พัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ก้าวไปเป็นบุคลากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้การสนับสนุนครับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิต และนักวิจัย สวทช สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ผ่านโครงการทุน t g i s และโครงการ YSTP โดยได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากสิทธิ์เก่ากิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปฐมนิเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงได้รับคำชี้แนะ นะที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช อีกด้วย ผู้สนใจสมัครขอรับทุนของ สวทช ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/th scholarship in nstda พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000